การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมสำหรับหัวข้อนี้ผู้เรียนจะได้พบกับหัวข้อ ความหมายและความสำคัญของการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม มาดูหัวข้อแรกกันเลย การเขียนอ้างอิงซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่า citation การอ้างอิงคือการบอกถึงแหล่งสารเทศที่มาได้จากการคัดลอก ถอดความสรุปความนะครับ ไม่ว่า เนื้อหาเหล่านั้นจะมาจากหนังสือ วารสาร เว็บไซต์นะครับ เพื่อนำมาเขียนในโครงงาน รายงาน หรือการแก้ปัญหาของตนเอง ส่วนบรรณานุกรมนะครับ ก็คือรายการที่ถูกนำไปใช้ในการอ้างอิงนะครับ จะอยู่ในส่วนท้ายนะครับ ถ้าอ้างอิงมี 10 แหล่งบรรณานุกรมก็จะต้องมี 10 แหล่งเช่นด้วยกัน หมายความว่าอ้างอิง และบรรณานุกรมต้องสอดคล้องกันนะครับ ถามว่าทำไมต้องเขียนอ้างอิงเลบรรณานุกรม อย่างแรกครับเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าผลงานเหล่านั้นมีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในกรณีนี้นะครับ ถ้าเราเจอปัญหาสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่เราเห็นวิธีการแก้ปัญหาแล้วนะครับ เราจะต้องแสดงหลักฐานว่าเรา นำข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ มาใช้ในการเขียนอ้างอิงและเขียนรายงานนะครับ นอกจากนี้ยังเป็นการให้เกียรติความคิดหรือเจ้าของผลงานเดิมนะครับ นอกจากนี้เพื่อให้ผู้สนใจนะครับที่สนใจในงานบทความหรือแนวทางการแก้ปัญหานั้นๆครับสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ เมื่อเห็นประโยชน์ของการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมแล้วไปดูนะครับว่ารูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในโลกนี้มีอยู่กี่แบบนะครับ อย่างแรกคือ APA MLA Chicago CU SWU นะครับ รูปแบบเช่นเดียวกันนะครับ ก็จะมีวิธีการอ้างอิงอยู่ 3 ประเภทได้แก่การอ้างอิงแบบแยกจากเนื้อหาหรือฟุตโนตนะครับ 2. การอ้างอิงอยู่ท้ายบท และการอิงแบบแทรกเนื้อหาไปดูตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างนี้ในภาพเียนว่าเป็นตัวอย่างของการอ้างอิงแบบเชิงอัด หมายความว่าในเนื้อหานะครับจะพบว่ามีตัวเลข 1 สีแดงแด2สีแดงแดงอยู่นะครับ และเป็นตัวสอนตัวเลขยกขึ้นมานะครับ หมายความว่าไงข้อความย่อหน้านะครับ และในวงเล็บตรงนี้หมายเลข1นะครับเห็นว่าผู้แต่งถ้าดูข้างล่างใครครับ เห็นชัดเจนเลยแสดงข้างล่างว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นะครับ ทรงประพันธ์เมื่อปี 2530 ในหนังสือเรื่องเด็กและดนตรีไทย เช่นเดียวกันนะครับ หมายเลข2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุริเดชนะครับ ทรงพระชนิพนธ์ไว้นะครับ หรือเป็นสำเนาพระบรมราชโองการอย่างนี้เป็นต้น นะครับ นั้นจะเห็นว่าการอ้างอิงแบบเชิงอัดเนี่ยนะครับมีข้อดีคือสามารถที่จะเห็นได้ว่าผู้แต่งเป็นใคร แต่ข้อเสียรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้น เมื่อมีการอ้างอิงเยอะๆนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ในส่วนเนื้อหาจะโดนย่อยไป จึงมีวิธีการเขียนอ้างอิงแบบใหม่ที่เรียกว่าการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา ดังตัวอย่างครับเช่นการยารัดดัดพัน2541 และ 16 คืออะไรครับ ตรงนี้คือการอ้างอิงว่า เนื้อความในส่วนนี้นำมาจากกัญญารัตดัดพันธ์ถ้าจะดูรายละเอียดต้องไปดูตรงไหนครับ บรรณานุกรมหรือทายเล่ม ดังนั้นจึงเป็นข้อตกลงนะครับ ร่วมกันว่าผู้เรียนในวิชานี้นะครับจะต้องเขียนอ้างอิงนะครับแบบแทรกเนื้อหามาดูกฎเกณฑ์นะครับ การอ้างอิงและบรรณานุกรมนะครับในวิดีทัศน์นี้จะขอนำเสนอเฉพาะหนังสือ บทความวารสารและเว็บไซต์นะครับ ถ้าหากผู้เรียนต้องการแทรกเขียนบรรณกรมในรูปแบบอื่นนะครับ จะต้องศึกษาเอกสารเพิ่มเติม มาเริ่มกันเลยนะครับ รูปแบบการเขียนอ้างอิงแบบเนื้อหานะครับ จะต้องเป็นไปตามรูปแบบนี้ครับ วงเล็บเปิดชื่อผู้แต่งเครื่องหมายจุดนะครับ หรือมหาภาคเว้นวรรคสองเคาะ ตามด้วยปีที่พิมพ์ เครื่องหมายทวิภาคเว้น1เคาะและหน้าที่อ้างอิงแล้วก็ปิดนะครับ นั่นหมายความว่าถ้าเราจะเขียนอ้างอิงต้องเป็นรูปแบบนี้นะครับ ทีนี้มาดูหลักเกณฑ์ ถ้าผู้แต่งเป็นคนไทยครับ จะต้องนะครับเขียนทั้งชื่อนามสกุลนะครับและต้องตัดคำนำหน้าที่แสดงถึงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งวิชาชีพพันตำรวจโทด็อกเตอร์อะไรออกให้หมดนะครับ เช่นตัวอย่างนี้ด็อกเตอร์สาธิต อินทรกำแหงนะครับ ให้ลงเป็นสาธิตเวนวัคอินทรกำแหงก็คือชื่อสกุลนั่นแหละครับและตามด้วยปี เผยเผยแพร่คือ 2544 นะครับเครื่องหมายทวิภาคเว้นวรรค82 ในที่นี้นะครับ คือเลขหน้านั่นเองนะครับได้ให้ความหมายว่าจุดจุดจุดจุดนะครับการเขียนลักษณะนี้เขาเรียกว่าการเขียนอ้างอิงแบบต้นเนื้อหานะครับ ถ้าเป็นแบบท้ายเนื้อหาหมายความว่าเอาเนื้อหาขึ้นก่อน แล้วก็เขียนอ้างอิงต่อท้ายต้องเป็นแบบตัวอย่างนี้ครับ วงเล็บเปิด ชื่อและนามสกุลผู้แต่งคือสาธิตอินทรกำแหงนะครับ เครื่องหมาย มหาภาพ เว้นสองเคาะปีพิมพ์ เหมือนกันเลยครับเหมือนกับแบบต้นเนื้อหา แล้วก็ปิดด้วยวงเล็บนะครับ นั้นคงเข้าใจนะครับว่าวิธีการเขียนอ้างอิงผู้แต่งเป็นคนไทยเป็นยังไง ต่อไปถ้าเป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศครับ จะต้องลงเฉพาะชื่อสกุลหรือนามสกุลของผู้แต่งเท่านั้น เช่น ผู้แต่งชื่อแอนดรูว์บราวต้องลงไงครับบราว์ นะครับ ถ้าเป็นแบบต้นเนื้อหานะครับ สำคัญเลยจะต้องมีการแปลเป็นภาษาไทย คือเขียนคำว่า บอยไม้ รอ เรือสละอาวอแหวน นอนหนูกระดัน นะครับ เว้นวรรคและตามด้วย brwn นะครับ เครื่องหมายมาภาพ เว้น2เคาะแล้วก็ตามด้วยปีพิมพ์แล้วก็เลขหน้านะครับ เจนว่าถ้าเป็นแบบท้ายเนื้อหานะครับบราว ขึ้นเลยนะครับ ไม่ต้องมีภาษาไทยกำกับ และตามด้วยปีที่เผยแพร่และเลขหน้า ฟอร์แมตหรือรูปแบบ ใกล้เคียงกันนะครับ ทีนี้ถ้าผู้เขียนนะครับไปอ่านศึกษาสารสนเทศจากหลายแหล่ง และมีข้อมูลที่ตรงกันนะครับทำไงครับ สามารถใช้เครื่องหมายขั้นนะครับ เครื่องหมายในที่นี้คือเครื่องหมายอัตภาคนะครับ ก็คือมีจุดข้างบน แล้วก็มีคอมมาข้างล่างนะครับ ก็เรียกว่ามาหักภาพนะครับ เช่น งานวิจัยหลายชิ้นระบุว่า ทัศนคติของครูที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนโดยตรง มีข้อมูลตรงนี้ทั้ง 3 คนนะครับ คือจัดลิทิไทยสงอารีเพชรผุด ชาลีมีมาเชื่อมด้วยคำว่าอะไรนะครับ เมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้ว เครื่องหมายอัตภาพฉะนั้นถ้าเราทำยักษณะนี้จะได้ประโยชน์อะไรครับ มันเป็นการบ่งบอกว่าผู้เรียนนะครับทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารมาจากหลายแหล่งรวมกันนะครับ มันจะทำให้ข้อมูลตรงนี้น่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างนี้นะครับ ถือว่าเราเป็นผู้มีจริยธรรมและเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าจากหลายแหล่งนะครับ เหมาะสำหรับพี่จะเป็นดิจิทัลเนทีฟเลยนะครับ ต่อไปนะครับ ถ้าอ้างอิงจากเนื้อหา หรือที่มีหนังสือนะครับจำนวนผู้แต่ง1สคนให้เขียนดังนี้ครับ อย่างแรกสสิพมลประพินพงศกรครับ หรือแววตาเตชาทวีวันนะครับ ให้ใช้เครื่องหมายอัตภาคและมีคำว่าและเชื่อมนะครับ เช่น แววตาเตชาทวีวัน เครื่องหมายอัตภาค และมีคำว่าและนะครับผู้แต่งคนที่ 2 ต่อเลยนะครับคือสสิพิมลประพินพงศกรตามด้วย ปีที่เผยแพร่และเลขหน้าครับ หรือถ้าเป็นผู้แต่ง 3 คนนะครับ ตัวอย่างเช่น สุพัฒน์สองแสงจันทร์มีเครื่องหมายอัตภาคขั้นระหว่างคนที่1กับคนที่2นะครับ ตามด้วยบุญยืนจันสว่างส่วนคนที่ 2 กับคนที่ 3 ให้เพิ่มคำวันและนะครับ ก็คือมีเครื่องหมายอัตภาคข้างหน้าและมีคำวันและสสิพิมลประพินทรงกรนะครับ ตามด้วยปีที่เผยแพร่และเลขหน้า เห็นไหมครับ ไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับการเขียนอ้างอิง กรณีที่มีผู้แต่ง 1-3 คน